Apple ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันวางขาย iPhone 12 อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับซึ่งจะวางขายพร้อมกันทั้ง 4 รุ่นเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันนะครับ วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับมาอัปเดตความคืบหน้ากันสักหน่อยสำหรับการวางขาย iPhone 12 ในประเทศไทยนะครับในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นะครับทาง Apple ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า จะมีการวางขาย iPhone 12 ทุกรุ่น ย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกรุ่นในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้นะครับ การวางขายในวันที่ 27 คือการวางขายที่หน้าร้าน เปิดขายที่หน้าร้านเลย ไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยาม Apple Central World ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 Banana True Move H AS D Tag เป็นต้นนะครับ นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้น เราสามารถที่จะเข้าไปลองเล่นเครื่องเดโมของ iPhone 12 ได้นะครับ และในส่วนของเรื่องราคานะครับ ได้รับการยืนยันมาเพียงราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นเท่านั้นนะครับ ในส่วนของ iPhone 12 mini นะครับ ความจุเริ่มต้นที่64 g b ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาท ส่วน iPhone 12นะครับ ความจุ64 g b เช่นกันครับ เริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาท มาในฝั่งของ iPhone 12 Pro ครับ ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่128 g b นะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,900 บาท แล้วก็รุ่นท็อปสุดครับ คือ iPhone 12 Pro Max ความจุเริ่มต้นที่ 128 g b ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาท นะครับ ราคานี้เป็นราคาที่รวมแวตแล้วนะครับผม รวมภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นราคาของเครื่องเปล่านะครับยึดจากของฝั่งของ Apple ในส่วนราคาของความจุอื่นๆนะครับ Apple ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอย่างไรเราจะมาอัปเดต กันให้ทราบทันทีนะครับสรุปนะครับในคลิปนี้เราทราบกันไปแล้วว่า วันเปิดขายอย่างเป็นทางการนั้น วางขายที่หน้าร้าน จะเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้นะครับทั้งทางฝั่งของ Apple เอง แล้วก็ตัวแทนจำหน่าย ส่วนราคา รู้เฉพาะราคาเริ่มต้นที่ได้บอกไปนะครับ ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับในคลิปนี้ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ